การทำภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น ในการทำภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นนี้ จะเป็นตัวอย่างการทำภาพเคลื่อนไหว โดยการเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนจุดหมุน และการย่อขยายวัตถุ ให้เราเริ่มโดยการเปิดโปรแกรม Blender ขึ้นมา จะปรากฏ รูปกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา ให้เราเพิ่มแสงและเพิ่มพื้นลงไป ทดสอบเรนเดอร์ ให้ได้แสงที่สว่างพอสำหรับทดสอบแอนิเมชัน ตรวสอบเรนเดอร์เพื่อดูผล มื่อขยับปรับได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้เราไปที่ไทม์ไลน์ ตั้งค่าเฟรม ไปที่เฟรมที่1 คลิกเลือกรูปสี่เหลี่ยมใน Object Mode ให้คลิกปุ่ม i ใน 3D View ให้คลิกเลือกที่ Lock Rotate Scale ซึ่งมีความหมายว่าให้บันทึกทั้งตำแหน่งที่อยู่ การหมุน และการย่อขยายวัตถุสำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมบนเฟรมที่ 1 ต่อมาให้เราคลิกไปที่เฟรมที่ 100 อาจใช้การคลิกหรือการเพิ่มตัวเลข ด้านล่างก็ได้ อันดับต่อมาให้เรากด G ที่วัตถุเพื่อขยับวัตถุไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ เราอาจจะหมุน หรือย่อและขยายวัตถุเพิ่มเติมก็ได้ เมื่อปรับจนได้ที่แล้ว ให้เรากด I บริเวณ 3D View แล้วเลือก Lock Rotate Scale อีกครั้ง จะเห็นว่าปรากฏคีย์เฟรมสีเหลือง บนไทม์ไลน์ที่ 100 ด้วย จากนั้นให้เราทดสอบแอนิเมชันโดยการคลิก Alternate พร้อมกับปุ่ม A พื่อทดลองเล่นแอนิเมชันจะเห็นว่าแอนิเมชันมีการขยับหมุนและเปลี่ยนรูปทรงตามที่ได้ตั้งค่าไว้ เราอาจทดลองเพิ่มวัตถุอื่นๆ ลงไป และทำวิธีเดียวกัน เช่น คลิกไปยังเฟรมที่1 เพิ่มวัตถุลงไป Shift A เพิ่มวัตถุ รูปทรงกลม ขยับวัตถุ กด I Lock Rotate Scale ไปที่เฟรมที่ 100 แอบวัตถุอีกครั้ง เปลี่ยนจุดที่เราต้องการ เมื่อพอใจแล้วกด i ล็อก rotate scale อีกครั้ง ทดสอบโดยการกด alternate a จะเห็นว่าเราสามารถควบคุมวัตถุ ได้หลายๆชิ้นในหน้าต่างเดียวกัน